มาสภาเหล็กวันนี้นะครับ คนเยอะกว่าปกติดู มีขายของลดราคาพอดีใช่ไหมครับป๋าครับวันนี้ป๋ามาหาอะไรฮะไม่มีเป็นพิเศษ แต่ก็ป๋ามาอัปเดตมาอัปเดตเฉยก็มาดูว่าเดี๋ยวป๋าจะมีอะไรติดไม้ติดมือกับบ้านหรือเปล่า น่าจะมี คิดว่ามี ไม่น่าพลาดมาดูกันนะ มีทำมาก่อน อันนี้ไงพี่ที่เป็นคาเมเลเดอร์ อันนี้คืออะไร มันเป็นเหมือนดิจิไวรุ่นใหม่ที่เป็น เหมือนนาฬิกานี่แล้วก็เสียบชิปได้ อันนี้เป็นทามากอสที่เป็นโกรกูครับจากแมนดาโลเรียนนี่อันนี้น่าสนใจมากครับ เป็นสไปเดอร์แมนซิมไบโอตนะครับแม็กซิมัมเวนอมจะมีหลาย ๆ ตัวสไปเดอร์แมนที่เป็นเวนอมด้วย อันซีเคดนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นไอรอนสไปดี้หรือว่าสกาเลตสไปเดอร์แมนนะครับ อันนี้ก็น่าสนใจของใหม่เซนเซีย เป็นโกเซนครบทุกราศีเลยนะครับ ไม่น่าจะมีซีเกตผมว่า จริงๆหน้ามาวันธรรมดาครับคนน้อยกว่า อันนี้คือเป็นครั้ง แรกที่มาวันอาทิตย์อย่างนี้นะก็มีน้องๆ หนูๆ เยอะมากเลยนะฮะ นี่คือตัวอย่างของน้องๆ หนูๆ ที่มาวันอาทิตย์นะครับมีแบตเตอร์แรงของแบตเฟล็กนะฮะนายเองก็เป็นแบทแมนเนี่ยรอดูภาคใหม่อยู่พี่แบทแมนสองคน อันนั้นน่าสนใจสุดเลยแกปปิ้งฮุก ไว้ปีนขึ้นบ้านพี่ขชาตอนดึกๆ ขึ้นลิฟต์ก็ได้อ๋อแล้วติดอยู่ในลิฟต์ โดนไหมป๋า ซิมากิไม่โดนบ้างแล้วแหละวันนี้เอาอันนี้กล่องหนึ่งครับผม ได้มาแล้วตัวหนึ่งนะครับผมชื่ออะไรนะพี่ฟูชิบอบซอบอบนั่นเอง เอาไว้ประกอบตอน ไลฟ์ไอจีครับ เพราะรู้สึกว่าช่วงหลังๆแบบไลฟ์ไอจีแล้วประกอบอะไรไปด้วยสนุกกว่าเป็นไงครับป๋าได้อะไรมาบ้างเนี่ย ได้ได้ลุงบ๊อบมาลุงบ๊อบผมก็ได้เหมือนกัน ได้เบียนเทมครับปรมาจารย์ลัทธิมานอ๋อ ก็มี เดอะซูเปอร์แบทหนูเดอะซูเปอร์แบทเลยนะเดอะซูเปอร์แบทเหนียวโอ้พอเกิลพอเกิลตัวผมก็ได้ห้ากล่องครับสี่กล่องห้ากล่อง ดี๋ยวหาที่เปิดขึ้นมายอุ้ยอุ้ยด้านนี้ด้านนี้มอลลี่สเปซอันนี้นะครับก็คือคนที่ยังไม่พอใจกับสิ่งที่ตนได้มาเขายังคงขวายคว้าหาสิ่งใหม่เสมอ A few moments later โอเค ตอนนี้ก็ออกจากสะพานเหล็กกันแล้วนะครับ ไปหาที่นั่งเปิดกล่องสุ่มที่ซื้อมากันดีกว่า เย่เย่และนี่นะครับก็คือผลประกอบการในวันนี้นะฮะ กล่องสุ่ม ปึ๊บปึ๊บไหนป่าได้อะไรบ้างป่าพับเกิลเอาพับเกิล เดียนเทมธรรมดาที่มาเดียนเทมออเดียนเทมสองเลยซอสองกล่อง อ๋อ มันต้องเข้าคู่ใช่ไหมฮะ ซึ่งมันได้คู่ยากด้วยนะไหนเขาดูหน่อยอ๋อ กล่องบุบเนี่ยเขาบอกกล่องบุบ มันจะเป็นซีเคดแต่ไม่มีใช่ไหมครับอันนี้ มีเอามีด้วยเหรอ ก็คือกล่องหนึ่งได้ตัวเดียวแต่ว่าดูอีกทีว่าจะได้แบบเข้าคู่หรือเปล่า มารอบเดียวไม่จบแน่นอนมันเดี๋ยวจบต้องวิ่งหลายรอบเรามาเปิดด้วยลุงบ๊อบก่อนไหมปะได้ จัดไป อาชนแก้ว เก่งมาในปะได้เลยซัดก่อนเลยนะลุงบ๊อบมีทั้งหมด 14 แบบนะสิบสี่แบบครับว่าจะได้แบบไหนเนี่ยนอ๋อมีซีเคทสองแบบตรงนี้ มีธรรมดาอีกสิบสองเดี๋ยวจะเริ่มแกะแล้วนะครับสำหรับกล่องแรกลุงบ๊อบแกะแบบในคอลเลกชันของ Retro Replay จริงผมอยากได้ลุงบ๊อบมานานแล้วแต่ราคา มันก่อนนี้มันแพงมาก มีเฮ้ออะไรอะป่าไม่รู้เหมือนกันแต่แอบไปดูการ์ดบบนอ้าวเขาแอบดูแล้วเหรอเห็นการ์ดซะแล้ว เห็นการ์ดซะแล้ว ไหนๆ ก็เห็นการ์ดซะแล้ว ตัวอะไรฮะโชว์การ์ดเลยแล้วกัน ให้ตายเถอะให้เป็นเลยคาชาอุ้ยคือเป่าแซกเป่าแซกครับผม เป่าแซกครับผมชวนหน่อยเนี่ยแคเรนวิสเปอร์บอม ไอ้นี่ไอ้นี่ผมคิดว่ามันคือไอ้นี่แน่เลย มันคือไอ้ตัวถ่วงน้ำหนักให้คนแบบแบบเขย่าเอาน้ำหนักไปได้อะบางคนก็จะแบบทฤษฎีสูงแี๋ยวดูกัน ถุงสวยปกติถุงมันจะเป็นฟอยล์ขาวๆเฉยๆใช่ไหมแต่ตามประกาศนี้คนแกะไม่เป็นพ่งคแกะครั้งแรกไงอุ้ยอุ้ยหูหมวกมันมี texture เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าหมูมี texture ดูดีมันเป็นอะไรครับ มันเหมือนมันนโตปูไหม อืมก็ไม่ดี มันคือเอามาจากโต๊ะพูนั่นเองใช่โต๊ะพูที่บ้านไม่น่าเราแวงไปหน่อยนึงจะบ้าเลยแต่ตัวเป็นตัวเป็นด้านนะครับ ใช่ครับ ไม่นิ่มใช่ไหมฮะไม่นิ่ม ไม่นิ่มด้วยน่าต้องมีแซกด้วยแซกอยู่ไหนดูดีครับ ผมเพิ่งเคยจับของจริงลุงบ๊อบแต่จำได้ว่าอันเก่าๆเขา ผมเห็นว่ามันจะเป็นเนื้อเงาๆนะ มันถือไม่ได้ใช่ไหมป่ามันถือไม่ได้ครับอ๋อมันให้มันเป็นพร็อพเฉยๆ อันนี้อ๋อโอเคพลาดไหลไปเลย เรียบร้อยผมแกะของผมเองบ้างดีกว่ามาดูของเล่นโหเอาคขารยผมมาผมแกะบ้างทำไมมันต้องมีอันนี้ด้วยอ่ะพลาสติกอ่ะพลาสติกนะฮะใช่แล้ว ตื่นเต้นนะเนี่ยผมไม่ได้แกะกล่องุซื้อเองมานานแล้วนะเนี่ยอยากได้ตัวนักบกกับอ๋อถือกีตาร์ กับพังครับหนวดชมพูอะ มีมีถ่วงน้ำหนักเหมือนกันชวิงเห็นไหมเยเห็นหนวดใสหมได้เงาเงาป่าได้แว่นไซเคิลบ๊อบคืออะไรครับไซเคิลบ๊อบเนี่ยไซเคิลบ๊อบจะมาพร้อมกับแว่น กับคีย์บอร์ดเอ้ยคีย์บอร์ดน่าจะวางไว้เฉยๆครับ ก็มีแว่นแว่นใส่ไงเแว่นใส่ได้เช้อะไรประมาณนี้นี่หัวของป่าสวยกว่าป่ะใช่ไหมมันเป็นสักยานเเฮ้ยกำมะหยี่หรือสักหลาดนะกำมะหรี่กำมะหยี่ไปแล้วกำมะหรี่แล้วกำมะหยี่ถ้าผมแก่นี่นะผมไม่อยากได้สามตัวหลักเลยถ้าได้มันดูแบบดูต้องต้องได้ต้องได้ครบอ่ะไอเซนเซย่เมื่อกี้ไม่ซื้อก็เพราะว่ามันอยู่ตัวเดียวไม่สวย ันต้องอยู่เป็นเซตใช่ไหมใช่พี่มันกูเซนสิบสองราศีไง ไม่เห็นการใช่ไหมรอบนี้ ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแล้วรถที่ไหนร้องเนี่ย เฮ้ย ตัวอะไรอ่ะไม่ใช่ตัวหลัก ผมไม่รู้ตัวอะไรหนึ่งสองสักมันคือตัวอะไรอ่ะพี่ เป็นตัวเดียวที่กูไม่รู้เลย มันก็น่ารักดีนะ แต่มันคือตัวอะไรก็ไม่รู้ มีชื่อไหมไม่มีไม่มีบอกด้วยเอาไปกองรวมกันไว้ น่ารักกว่าที่คิส ไอเหมียวติอันเทมอันเทมริ่มมาเจอรถที่มาอ๋อที่พี่ทำเป็นรีแกปะใช่เลยอ๋อมาดูกันอันนี้คือจงใจเลือกกล่องบุกมาหรือว่ากล่องสุดท้ายปะมันบุกทุกกล่องไม่เขาบอกจริงเป็นความเชื่อของชาวสะพานเหล็กว่ากล่องบุกมักจะได้ซีเคทมันเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาไม่รู้ได้อะไรอ่ะันนี้พี่ลองคลำแล้วเดาเลยตัวอะไรอยู่ในนั้น ดึมดึมดึมดึมดึมเว้ยอิง ใช่ไหมนะจำได้ไหมจำถูกไหมก่อนเว้ยอิงมีตัวไหนจะจำถูกไหมจำได้จำได้จำได้แล้วสวยนะ ถูกต้องน้องเว้ยอิงเว้ยอิง คือซีเข็ดหรือเปล่าปะไม่ไม่เข็ดว่ะไม่เข็ดนะ ไม่เข็ดนะเปิดออกมาอันนี้ อันนี้คือเซตนี้จิบชาอ๋อเป็นเซต จิบชา นั่นเองงั้นอีกกล่องป่าก็ควรจะเปิดให้ได้ เซตจิบชาคู่กันโอ้ง่ายมากวัน มีโอกาสหนึ่งในหนึ่งในมากมาย หนึ่งในเพียบหลันจ้านตัวไหนก็ได้ ถ้าจะให้ดีก็คือตัวที่เข้าคู่กันหรือป่าลองโชว์การ์ดให้กล้องดูก่อนไปไม่ดูนี่ป่าต้องมองไปทางอื่น มองไปทางอื่นนะมองมองแง้มมองไปบนฟ้า การ์ดอยู่ไหนวะ อ้าวไม่มีการ์ดหรอ อ่านมาแล้วมั้งเฮ้ยกลับด้าโอ้โห เฮ้ยฮะแป๊บนึงนะ เคป่ะถือว่าโชคดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวเชียวขาเปิดเลยนะอ่ะฮะหนึ่งสองซับ เข้าคู่หรือเปล่า ไม่เข้า ไม่เข้าแต่ว่าได้อีกตัวรับจ้างกับเวยหญิงอันจางกับเวยหญิง ใช่ที่กลัวหมาปะพี่เลแต่งไง อันนี้คือที่เลแต่งเลหรือบุญอ๋อใช่คู่นคู่นนึกออกแล้วเจ้าทะเลเจ้าเป็นอะไร ถ้าอยากเก็บเวลาไว้ตรงนี้เลยเกินเร็วอันนี้ที่เป่าเป่าฟลุตไม่ใช่ฟลุตพอคุยเอาคุยเอาคุยอันนี้ของผมเองเดี๋ยวเก็บไว้เปิดที่บ้านด้วยดีกว่า เพราะว่าจริงควรมีเรียกว่าอะไรนะ ควรมีเก็บไว้ที่บ้านแบบยังไม่เปิดบ้าง เพื่อเราจะได้ไม่อยากซื้อกล่องใหม่ อะไรประมาณนั้นอ่านี่อยากไป แล้วแต่ก็จะเปิดตรงนี้ทานสไปเดอร์แมนแล้วกัน มาดูกันดีกว่า อันนี้ครับผม Marvel Spider-Man Maximum Venom นะครับผมไม่แน่ใจว่าของแบรนด์ไหนอ๋อป๊อปมาดนี่นะ โอเคคุณภาพได้อยู่แล้วจริงๆอยากได้ทุกตัวเลยครับผม ยกเว้นถ้าได้เไรโนหรือด็อกออกเนี่ยถือว่าไม่ค่อยชอบคุณได้สิทธิ์นั้น เดี๋ยวนี้ช้าก่อน อยากได้กินกอบบินนะครับน่ารักป๋าคนไม่อยากได้กินกอบบินเยับอะนะซีเคดใช่แต่เวนอมก็สวยผมว่า อยากได้เวนอมหรือกินกอบบินไม่ค่อยอยากได้สเปเร์แมนมาครับอย่างไรเนี่ยปั๊บไม่รอช้าแล้วแกะด้วยความเร็วสูง อุ้ยมันหัวตัวโตชัดเลยไรโน่ไม่เอาป่าไม่เอาไรโน่โอ้ยยังดี ยังดี ยังโอเค ได้สไปดีุ้้ย ดูดีเลย นี่ครับป่าสังเกตตรงนี้มันจะเป็นใยขุ่นอ่าฮะตรงข้างบนเป็นใสๆไม่รู้เหมือนกันทำไมแต่น่ารักดีครับ ตามเป็นใสๆด้วยอ่าฮะ เออ ใช่ 12 seconds later สวัสดีครับ บ๊ายบาย ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ได้ของกลับมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปรวมกับเอ่อแก๊งสตรีมเมอร์ก่อน เดี๋ยวแก๊ง วันนี้นัดกินข้าวกันไอ้กู๊ดกลับมาจากอังกฤษนะฮะ ร้านไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวอาจจะกลับบ้านก่อนด้วยซ้ำไปเก็บของเล่นก่อน ไม่งั้นเดี๋ยว เจอเพื่อนแล้วเพื่อนขโมยนะครับผมโอเคเจอกันบ๊ายบาย